มัสยิดอาโฮ หรือที่รู้จักกันในนามของสุเหร่าอาโฮตั้งอยู่ที่ตำบลมะนางยง อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, jadi nama nama saya ni Haji Abdul Rahman bin Mak. Okey. Tahun ni lah. Dah kapun ni lah. Lepas tu nama awal ni asalnya dia ambil dia pada Pabuluh. Buluh au, pau buluh tu pau buluh sajalah. Di tempat di sini pun pau buluh saja. Hengo jadi tak ada pau buluh ni kerana orang okay, buat patena. Pau buluh kat sini habis. Tarik dengan orang okay, buat jadi ubah belakolah. lah เอกลักษณ์เฉพาะที่ดูโดดเด่นสวยงาม มีความน่าสนใจในการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่สามารถบ่งบอกถึงรากเหง้าของชนชาติมาลายูได้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบมาลายู มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานสลามอลกุมรอมลอยบรกาต surau ini dah surau lama yang lama dulu daripada surau Teluk Manak lagi And asalnya di, di, di, di bangkit di tepi sungai tapi lama tak tak tak tak, tak guna tak semayang sekarang beralih kepada kepada tempat ini sungai dekat ini lah. Sungai ini ialah sungai yang di uh, di Mayo, di Rakok terus pada uh, di Teluk Kapur. Walaupun di di di, di dalam Taci tu empat orang tu pelacung lama ni. Iaitu jalan ni itu nama dulu itu ialah jalan yang orang tu pelacung yang ada perniagaan. Yang dulu itu tidak ada kereta, tidak ada motor. Iaitu orang jalan pada dalam dalam, dalam, sungai ini Ya. Ha, lepas itu yang yang di tepi sungai ini ada satu surah iaitu surah Au, surah lama. ลักษณะเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง จากการสันนิษฐานคาดว่า มีความเก่าแก่ใกล้เคียง หรือเก่าแก่กว่ามัสยิดตะโลมานอจังหวัดนราธิวาส ริเวณด้านหน้าของมัสยิดยังมีบ่อน้ำโบราณ ซึ่งใช้ในการอาบน้ำละหมาดนอกจากนั้น ยังมีหินที่มาพร้อมกับมัสยิด โดยมีการสันนิษฐานว่า ผู้คนในสมัยก่อน น่าจะใช้หินนี้สำหรับการซักผ้า แต่ที่นี้ก็ถ้าแต่ละหมาดห้าเวลาเท่านั้น ละหมาดห้าเวลาละหมาดระยองแต่ก็บทบาทของสุรานี้ก็มันมีสอนอสอนกิตาบก็มี เด็กน้อยก็สอนกุรอานเ้าเช้า แล้วก็มีประชุมประจำวันก็มีทีนี้แล้วก็ออก ออกมาออกก็มี แล้วก็นั้นๆก็มาสร้างตาริกาทีนี้หลายปีแล้วเด็กเราก็ประมาณร้อยกว่าคนสุรา yaitu membina ke satu kampung nak letak kampung nak tak surah dulu apa tak surah orang kampung mai buat rumah tepi-tepi tu iaitu jadi satu kampung aus itu iaitu uh, adalah surah ini uh, ah, siapa di masa lalu ni lebih kurang 400 tahun dah surah aus yang surah yang lama ็นออีกหนึ่งสถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงคุณค่า ที่ไม่เพียงแต่ความสวยงาม แต่ยังคงคุณค่าทางด้านจิตใจแก่มุสลิม ปัจจุบัน มัสยิดอาโฮได้รับการบูรณะจากชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ โดยช่วยกันอนุรักษ์รักษา สภาพอาคารมัสยิดสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ อันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่คงคุณค่า ซึ่งไม่เพียงแค่ได้ชื่นชม แต่ยังคงใช้ประกอบศาสนกิจประจำวันจวบจนปัจจุบัน